มัคคุเทศตอบว่า Je vais vous recontacter แล้วว่า ฉันจะติดต่อคุณกลับมาอีกครั้งตอนราวราวห้าโมงเย็น ตกลงไหมฉันต้องหาคนที่พอจะว่างมาเป็นไกด์ให้คุณได้คำว่า recontacter เป็นคำกริยาแ้วว่า ติดต่ออีกครั้งคำว่า vers ในที่นี้ทำหน้าเป็นคำบุพบท แปลว่าเราวๆประมาณคำว่า d'accord เป็นสำนวน แปลว่า ตกลง ในที่นี้ใช้เป็นคำถาม แปลว่า ตกลงหรือไม่คำว่า doit เป็นรูปกระจายของกริยา devoir แปลว่าต้องคำว่า trouver เป็นคำกริยา แปลว่าพบคำว่า quelqu'un เป็นคำสรรพนามไม่ชี้เจาะจง แปลว่าใครคนหนึ่ง คำว่า qui เป็นคำเชื่อมประโยค แปลว่าซึ่งคำว่า disponible เป็นคำคุณศัพท์ แปลว่าสะดวก ว่างที่จะทำอะไรคำว่า pour เป็นคำบุพบท แปลว่าเพื่อสำหรับคำว่า servir de guide แปลว่า บริการเป็นไกด์ให้กับใคร ในที่นี้คือ vous ซึ่งก็คือนักท่องเที่ยวที่ขอให้มักคุเทศช่วยหาไกด์พูดภาษาฝรั่งเศสได้ให้ ประโยค ok pas de problème แปลว่า โอเค ไม่มีปัญหา เราจะคอยการติดต่อจากคุณคำว่า p r o b l e m เป็นคำนามเพศชายเอกพจน์แปลว่าปัญหาประเด็นปัญหาคำว่า pas de เป็นรูปปฏิเสธอย่างย่อ โดยตัดคำว่า il n'y a ทิ้งไปคำว่า va เป็นรูปกระจายของคำกริยา aller ในที่นี้ใช้ในการบอกอนาคตอันใกล้คำว่า attendre เป็นคำกริยา แปลว่า รอคอยคำว่า votre เป็นคำคุณศัพท์แสดงความเป็นเจ้าของ แปลว่าของคุณคำว่า contact เป็นคำนามเพศชาย เอกพจน์ แปลว่าการติดต่อ